สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมพลัมซ์ซอมบี้ฮีโร่นะครับนะครับเราก็เอ่อทราย g a นสำหรับใครที่อยากแอดเฟรนผมนะครับ ก็ไม่มีปัญหานะครับแอดเฟรนได้แน่นอนนะครับ ซึ่งถ้าบางคนจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าผมเนี่ยนะครับยูเซอร์เนมอะไรนะครับเนี่ยตามนี้นะครับคิดทีวีแซดนะครับ นั่นเองนะครับ ประมาณนั้นแหละนะวันนี้จะไปพลันซอมบี้ต่อไปนะพลันซอมบี้ต่อไปนะครับ ก็ 15แล้วนะครับก็เจอบอสของเบรนฟรีชเรียบร้อยนะครับสำหรับแผนที่นี้นะครับไอซอมบี้คัมนะครับ ก็เจอบอสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ไปเล่นกันนะครับ ก่อนอะไรนะครับ ไปเรียบร้อยนะครับ ลุยกันนะครับกับเบรนฟรีชนะครับน่าสู้ได้นะครับ มันน้ำแข็งเราไฟมาเจอกัน มาดูกันว่าใครจะอยู่ใครจะปลายไปนั่นเองนะครับมาลุยขอให้โชคดีๆนะครับขอให้โชคดีๆนะครับเกมนี้มันมันต้องมีโชคด้วยนะครับเรื่องของเรื่องนะครับเปลี่ยนนี้ป้ายนะครับ เอาตัวไหนดีวะเนี่ยดูสองดาเมจไม่เอาตัวนี้ได้โอ้โหไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับ อ่านี่ถูกต้องเลยนะครับนี่แหละที่ผมต้องการนะคือนี่แหละได้ของตัวนี้แหละนะครับ ดีมาก ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับ ตัวแรกก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับ แล้วก็เพิ่มตลอดชีวิตชีวิตนะครับ เพิ่มแสงอาทิตย์นะครับ หนึ่งตลอดทุกเทินนะ ตลอดชีวิตนะครับ สลับท่าเมื่อกี้นะ ซึ่งเป็นท่าไม้ตายนะ ของตัวนี้นะครับซันฟลาเวอร์ของเรานะครับมันเลยนะครับเบสิกเด็กๆนะเบสิกนะครับ มีทีมอัพหรือเปล่าตัวนี้นะครับ ดูแอนตี้ฮีโร่อย่างเดียวตีแต่แอนตี้ฮีโร่อย่างเดียวเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะไปใส่มันไปก่อนนับสามโอ้โหมันก็เอามันเว็บบวกสองบวกสองแล้วเป็นบวกสามบวกสามนะครับ ต้องหาตัวตีสามนะไปอัดมันนะครับนะไม่เป็นไรเรามีแอนติฮีโร่หลายตัวนะครับ โอ้โห แอนติฮีโร่ผมหายตัวนี้ทำอะไรได้ อ๋อทำไมมันไม่ทำไม่เล่นเลนนี้วะ ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นี่นา คุณไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นี่นาอันนึงคิดก่อนนะครับ ผมเล่นไงดีวะ มันยากจังเลยนะครับตีฮีโร่สีมาเลย มันตีเราเราก็ตีมันหรอวะ เออคัวไปนะครับ อืไม่น่าเลยตีฮีโร่เราตาย คนก็แอนตีฮีโร่เหมือนกัน ผมมีแอนตีสายแอนตีฮีโร่โดยเฉพาะเลยนะครับแบบเยอะมากนะครับ โอเคนะครับ ผมก็จะใช้ตัว strike t r u e นะครับตรีทะลุศัตรูนั่นเองนะครับไปนะครับเราตูมตีทะลุไปนะครับ โอ้ย โดนโดนตีแรงเหมือนกันนะนะครับ แต่ผมถามว่าผมกลัวไหม ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะ เรามีฮิวนะครับ เรามีฮิวตัวนี้ซอสเซจตีทะลุเหมือนกัน มันตีทะลุหรอ มันตีทะลุหรอ โอ้ โอเคแล้วหนึ่งนะครับ คิดก่อน เอ่อ ตัวนี้มันตีสามวะต้องเอาตัวนี้ก่อนนะครับ เอาให้มันตายพัวโอเคนะครับ หลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ลงมานะเพื่อที่จะล่อไอ้ตัว ตัวนี้มาตีนะครับ นี่นะครับโอเคนะมันก็จะเลื่อนมาเราก็ตีห้านะครับ ดีมาก ถูกต้องนะครับ โอ้โห ตีทะลุเหรอ ได้ของลายนะครับ ตีทะลุเหมือนกันวะซอมบี้ลบสองลบสองนะ ไว้ข่าวหน้าแล้วกันนะครับปุ๊บที่จริงครับลบสองลบสองใส่สมุนอะใส่ศัตรูก็ตายไปแล้วตอนนี้นะฟรีซแล้วนะ ผมไม่กลัวหรอกนะครับ เบรนฟรีซก็งั้นแหละนะครับ โอ้ยเจ็บ โอเค ดูซิผมจะให้โอกาสมาอีกนิดนึงนะครับ ไปดูนะครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับอืมถ้ามันเล่นเพชรนะครับเจอแบบนี้นะครับ ลบไปก่อนเลยลูกพี่เลยเจอตัวนี้เรานะครับ magnifying glass นะครับมาเฮ้ยบ้าจริงลืมไปว่าตัวนี้มันไหลได้นะครับ บ้าจริง เซ็งมากเซ็งมากนะครับไม่เป็นไรนะครับ เรามีแอนติฮีโร่ต่อนะครับ ตี ทะลุแล้วกัน ห้าสามโอเคเลย มา เลื่อนมา มึงเลื่อนมา ไป มึงเลื่อนมา ตึงตึงเลื่อนได้ครั้งเดียวนะครับ มันอ้อมเลื่อนได้สองครั้งเว้ย มันเลยนะครับ เลื่อนได้สองครั้งพัว แอนตี้ฮีโร่ป้าบตายจ้อยนะครับ yes นะครับก็ถือว่าไม่ยากมากครับ ถือว่าไม่ยากมาก เรามีตัวดีไง เราเลยไม่เราเลยไม่เราเลยสู้ได้สบายๆนะอ่าได้ฮีโร่มาอีกร้อยหนึ่งแล้วนะครับ แบบนี้อ๋อ it take is a little freezer burn นะครับ to melt that zombie cycle นะครับ ขอจัดการนะครับใช้เทนนิสเทียหน่อยนะครับก็ละลายน้ำแข็งได้นั่นเองนะครับ ไม่คิดอะไรมากนะครับ yes นะครับพร้อมสู้ซอมบี้นะครับสุดยอดนะครับเกมนี้นะครับพี่สำหรับด่านต่อไปนะครับ impossible mission นะ im นะครับต้องเน้นว่า im นะครับ ตัว im นะครับก็คือตัวซอมบี้ตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแต่วันนี้นะผมก็จะไปเปิดแพ็กก่อนนะครับ เพราะว่ามันครบหนึ่งร้อยแล้วนะเปิดแพ็กแพ็กฟรีนะครับ ผมจะไม่เปิดเฉพาะตัวเด็ดขาดนะผมจะเปิดแบบนี้แหละนะครับจะเว้นว่า จะเว้นว่าผมต้องการจริงๆนะ ผมค่อยเปิดแบบแพ็คเฉพาะตัวนะครับ อ่า new new new สายซอมบี้ตัวใหม่หมดเลยนะครับ โอเคนะครับกี่นาทีละนะครับเดี๋ยวดูก่อน หกนาทีเองครับป้ากันต้องไปตีบูดหลีกรอบหนึ่งนะครับ สักรอบหนึ่งก่อนนะครับโอเคมาครับบูดหลีกนะครับ ผมก็ยังเล่นเป็นพืชอยู่ครับช่วงนี้นะ ผมยังไม่ได้เล่นเป็นตัวซอมบี้สักหน่อยเลยนะโอเคนะครับตึ้นตึ้นตึ้นแอนตี้ชื่ออะไรวะแอนทายเพลนเต้นะครับแอนทายเพลนเต้แล้วหนึ่งนะ แกมาเล่นซอมบี้หรือแกไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครอ้าแบบนี้ผมจะเล่นได้ไหมเนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับเรารอมันมานะครับขอได้ การ์ดเทพๆนะครับถ้าการ์ดแบบเมื่อกี้จะดีมากเลยนะครับ การ์ดซันซันชายนะครับ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับไม่ใช่ซันนี้นะครับอันนี้สกอตเอิร์ชนะครับมาปล่อยวางไปก่อนนะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเทิร์นแรกมันไม่เอาอะไร เราก็ไม่เอาอะไรนะครับออซอมบี้เกตเดดลี่โอโอเค มันใช้ของอะไรไม่รู้นะ ผมไม่รู้เลยว่ะ เดี๋ยวผมเอาแอนตี้ฮีโร่แน่นะตัวนี้ทำอะไรได้ โอโออะไรนะ โอ้สองตัวเลยสคอชเอิร์ธนะครับ โอเคไหมปะไปต่อก่อนนะครับเราเราไม่ต้องรีบนะครับ รอบหน้านะ ผมจะสกอชเอิร์ธไปนะครับไม่ก็รอบต่อไปนะครับดูก่อนสะสมการ์ดไปก่อนนะครับ ตีทีละหนึ่งนี่ผมไม่กลัวนะครับ ตีทีหนึ่งนี่ถือว่าน้อยมากนะครับ ถือว่าน้อยมากนะครับ ดูก่อนว่าศัตรูจะอะไรลงมานะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับก่อนมันตีไปนะครับ ผมรอแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับได้เรื่องโอ้โหตัวนี้คืออะไรเดดลี่คืออะไร ตีทีเดียวตายนะครับ ยังไงก็ตีทีเดียวตายนะครับ บ้าจริงนี้ด้วยเหรออ่ะ สลัไปก่อนนะครับเราตูมตีศูนย์นะครับอืมโอเค ไม่ซีเรียสเลยอ่าฮ่าฮ่าดูก่อนมันจะอะไรออกมานะครับผมเตรียมแล้วนะผมรู้แล้วว่าจะอะไรทงนะครับโอ้ my god dancing sport นะครับ มาเลยนะครับ ผมก็เพย์ทริกไปก่อนแล้วนะครับสายไปนะครับตูม ตายนะครับสกอชเอิร์ธนะครับ ตามด้วยแอนติฮีโร่ ไปนะครับเราไปแอนติฮีโร่ มานายจิงตีมานะครับ เออตูมตีห้านะครับ เรา โอเค ผมคิดว่าผมต้องเอาตัวนี้ใส่ตีทะลุมันนะครับ มานะครับ ให้มันมาเลยนะครับ เราตีทะลุปลายนะครับ เรา ผมยังกลัวตัวนี้เลย ไม่รู้มันจะตีผมไหมขนาดมันตีศูนย์นะแต่มันเดฟเลดดี้ไงคือ ตีเทีเราเราตายครับ ถ้าตีเทีเราตายผมจะคิดคิดเลยว่าจะเอาตัวอะไรไปดี โอ้เสกการ์ดมาสองอันนะครับตีมา โอเคมัชรูมนะครับจัดไปเลยนะครับแรนดอมนะครับสองอันพอดีนะครับตูมตีเข้าไปนะครับ ยิงเข้าไปนะดีมากนะครับเอาพวกนี้ไปสัก r ริฟายก่อนตีทะลุนะครับนี่นะครับมานะครับ โอเคนะครับโอเคเรียบร้อยเยี่ยมมากนะครับผมทำอะไรไม่ได้นะช่วงนี้ขยับไม่ได้ เดี๋ยวรอมันลงนะครับ มันจะลงอะไรมา เต็มนะครับ ตอนนี้ที่ ผมไม่ใช่อะไรเต็มนะครับ แค่นี้เหรอลงม่อีกสิ เดี๋ยวเบรนตั้งห้านะไม่ใช่นะทำไม มา โอเคนะครับผมยังไม่ใช้อะไรนะครับเอาแค่นี้แหละนะครับ ตีทีละห้าแป๊บเดียวนะ เดี๋ยวก็ตาย เพทริกสิปกติผมไม่เล่นซอมบี้นะผมเลยไม่ค่อยรู้นะว่ามันเล่นกันยังไงนะซอมบี้ เดี๋ยวไว้เล่นพลันเก่งก่อนไปไปเล่นซอมบี้นะอีกหน่อยหนึ่งนะ ก็คือซอมบี้มันมีโอกาสลงก่อน แล้วมันเพลทิกเพลทริกที่หลัง ก็คือใช้เวทที่หลังนั่นเองนะเวลาจะหมดแล้วคิดนานไปไหม ตู้ดูตู้ดูตู้ดูดแดงๆแล้วนะครับมาคิดนานไปไหมเกาหัวอยู่นั่นแหละอ้าวนะครับเฮ้ยคิดไม่ออกว่าทำไงแล้วก็เฮ้ย คิดไม่ออกแล้วทำไงแล้วก็ไปเลยเหรอถ้ายอมแพ้ก็ยอมแพ้แหละพี่อ้าว opinion disconnect หนีเฉยเลยนะครับพลันวินนะครับโคตรตลกนะครับ โอเคนะครับ อย่างน้อยเราก็ชนะมาหรอวะนะครับ มาได้สองดาวนะครับอ้าวมีสเต็กโบนัสด้วยนะครับเลเวลสองครับ ได้อะไรหรือเปล่านะครับ โอ้ ได้เพชรมายี่สิบนะครับ ไม่เร็วนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงนะที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ กับผมกฤติสันนะครับ คิดอะไรไม่ออกจนหนีนะครับแอนไอวีซีโอเกนครับ บายบายสวัสดีเพื่อนน